โอ้โห สกปรกมากนะครับ โอ้โห สกปรกมากครับพี่ ลมไงอ๋อฝุ่นมันติดใบพัดเนี้ย ใช่ ต้องล้างให้สะอาดก่อน แล้วเทสอีกทีหนึ่ง แล้วนะครับเริ่มเย็นแล้ว เตอร์ยังเร่งรอบอยู่นะครับปกติครับปิดประตูเป็นไรเลยครับเดี๋ยวเทียน หลงแลชอบตัวเองมาอุปถัมภ์ตัวเองมาเมตตาตัวเองเพราะเหย่แต่ละคนพอเข้ามาอยู่ที่สถานนี้มักจะมีความคิดถึง ความเป็นห่วงอาการจอกกองนี้ว่าจะอยู่ยังไงนะ จะมีข้าวกินหรือเปล่าจะใช้ชีวิตยังไงจะเดินทางไปไหนลำบากหรือเปล่ามีเท่าไหร่เอามาให้หมดเออนะครับและที่สำคัญคือยังต้องส่งส่งของมาเรื่อยๆเฮ้ยคนนี้ไม่ ย้อนกลับไปเชื่อเพราะว่ามันใช่ที่เขาเผื่อแค่แบบเด็ดวังแล้เคยอาจารย์สันดหแค่ช่วยกันก่อนถ้ามีคนที่แบบรู้แล้วก็พยายามที่จะใช้เอ่อเขาเรียกว่าทางเขาค่ะนั่งะมาีิสวดมนต์ให้กับตัวเองให้แบบสิ่งไม่ดีออกของอาจจะย้อนกลับไปที่ตัวเขา เป็นงานล้างแอร์ไฮเออร์นะครับอาการก็คือไม่เย็น ก็คือสกปรกมากนะครับ ตอนนี้ก็ทำการล้างทำความสะอาดใหม่ แล้วก็อันนี้คือข้างหลัง อเลอร์อะไรไหมถ้าไม่เออเลอร์ก็ปกติครับ ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ขึ้นเออร์เลอร์ไม่ขึ้นอะไรทั้งสิ้น มันก็จะทำงานแบบนี้นะครับ ก็คือมันจะมีจังหวะเร่งเร่งรอบ แล้วก็พอมันทำรอบได้แล้วมันก็ลงค่อยๆลงรักษาอุณหภูมิ พออุณหภูมิตกแล้วมันก็จะเร่งรอบขึ้นเหม่โดยปกติแล้วน้ำยา มันเป็นระบบปิดนะครับ ครับ เพราะใช่ใช่ เพราะพวกนี้มันเป็นอินเวอร์เตอร์ ถ้าเกิดมันมีปัญหา มันจะ ขึ้นเออเลอร์โค้ดใช่ใช่ อย่างนี้ปกติครับ ไม่ได้แสดงเออเลอร์โค้ดอะไรเลย ใช่ครับ